วัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงการนำเสนอการแปลงข้อมูลให้เป็นภาพกันค่ะ หัวข้อที่เราสนใจก็คือการใช้พลังงานไฟฟ้าจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจค่ะ กลุ่มของเราใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บและรวบรวมโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นจะอยู่ในรูปแบบของตารางอยู่แล้ว จากนั้นเราจะใช้โปรแกรม Excel ในการทำข้อมูลให้เป็นภาพค่ะ โดยเราจะเลือกแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบของกราฟเส้น เนื่องจากสามารถแสดงมิติการเปลี่ยนแปลงได้ดี และใช้พื้นที่น้อยกว่าแผนภูมิแท่งค่ะ ทำให้เรานำเสนอจำนวนรายการข้อมูลได้มากกว่าค่ะ จากกราฟแสดงเห็นว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในสาขาอุตสาหกรรม สาขาธุรกิจ และบ้านที่อยู่อาศัย มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นกว่าสาขาอื่นนะคะ จากนั้นเราจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยที่เราจะวัดค่ากลางของข้อมูล เพื่อสรุปการใช้ไฟฟ้าจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ จากการรวบรวมข้อมูลทำการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้ดังนี้ค่ะ จากการวิเคราะห์เบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า หากเรียงลำดับสาขาเศรษฐกิจ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด ไปยังการใช้งานน้อยที่สุดได้ข้อมูลดังนี้ค่ะ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในสาขาอุตสาหกรรมมากเป็นอันดับที่ 1 ตามด้วยสาขาธุรกิจ บ้านที่อยู่อาศัย อื่น ๆ เกษตรกรรม และสาขาขนส่งตามลำดับค่ะ เนื่องมาจากค่าเฉลี่ยของสาขาอุตสาหกรรมมากกว่าสาขาอื่น ๆ นะคะ และหากสังเกตจากค่าส่วนเบนเบนมาตรฐานสามารถบอกได้ว่า ข้อมูลที่มีการกระจายตัวมากคือข้อมูลที่มีความแตกต่างกันมากนั่นเองค่ะ จากข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ประเด็นปัญหาที่เราต้องการนำเสนอนั่นก็คือจำนวนการใช้พลังงานไฟฟ้าของสาขาอุตสาหกรรม กับสาขาธุรกิจ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร เราจึงนำชุดข้อมูลสาขาอุตสาหกรรม และสาขาธุรกิจ มาวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรมตารางทำงาน Excel โดยปรากฏค่าความสัมพันธ์ดังภาพนะคะ ซึ่งความสัมพันธ์ที่ได้นั้นเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก และระดับความสัมพันธ์อยู่ที่ระดับมาก หมายความว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของสาขาอุตสาหกรรม และสาขาธุรกิจ มีความสัมพันธ์กัน และจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของข้อมูล ไปในทิศทางเดียวกันนะคะ แต่ค่าความสัมพันธ์ที่ได้นั้น ไม่สามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลอีกชุดหนึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีกชุดหนึ่ง และไม่ทำให้ทราบสาเหตุ ที่ทำให้จำนวนการใช้พลังงานไฟฟ้า ของสาขาอุตสาหกรรม และสาขาธุรกิจ เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะ และจากความสัมพันธ์ข้างต้นนะคะ เราสามารถทำนายจำนวนการใช้ไฟฟ้าของสาขาอุตสาหกรรม และสาขาธุรกิจในอนาคตได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงทำนายค่ะ หากต้องการทราบว่า ถ้าปีพศ 2563 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในสาขาธุรกิจ 55,450 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง แล้วอยากทราบว่า มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในสาขาอุตสาหกรรมเท่าไหร่เราจะทำนายค่าที่ต้องการทราบโดยใช้สมการเชิงเส้นค่ะ โดยเราจะใช้ฟังก์ชันของโปรแกรม Excel ในการหาค่าความชัน และหาจุดตัดแกน y ซึ่งจะได้ค่าความชันตัวแปร m เท่ากับ 1.0095 และจะได้ค่าจุดตัดแกน y ตัวแปร c เท่ากับ 12,280 และสามารถนำมาคำนวณได้ดังนี้ค่ะ จะได้ว่าจำนวนการใช้พลังงานไฟฟ้าในสาขาอุตสาหกรรม จากการประมาณมีค่า 68,256.78 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และสามารถแสดงกราฟกระจายและแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้นะครับ จบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ซึ่งเราสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพื่อดูสภาพรวมการใช้พลังงานไฟฟ้าตามสาขาต่างๆ และใช้การวิเคราะห์เชิงทำนาย เพื่อทำนายการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตและสามารถต่อยอดหาแนวทาง การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ